สี่ชั่วโมง สี่ชั่วโมง สี่ชั่วโมง สี่ชั่วโมง คุณเป็นพยาบาล คุณทนดูได้ยังไง พ่อหรือแม่ต้องเซ็นเอกสารก่อน คุณพลก็ดูแลน้องดีที่สุดแล้วข้าใจทำไมปล่อยให้หนูตาย ทำยังไงทำยังไงจากข่าวสดนะครับ เผยผลชนสูตรเบื้องต้นปมอนามัยปล่อยเด็กหกขวบปวดท้องตาย พ่อแม่สุดเข้าใจ แม่นักเรียนวัยหกขวบป่วยอนามัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ หลังจากลูกสาวปวดท้องและได้อาเจียนจนสลบคาห้องเรียน ครูได้พาส่งรักษา แต่ปล่อยให้นอนทรมานรอนานกว่าสี่ชั่วโมงครับ จนเสียชีวิต ข้องใจไม่ยอมส่งต่อรักษาที่ป่วยอาการหนักขนาดนั้น แพทย์เผยชนสูตรศพเบื้องต้นแล้ว ส่งผลการตรวจอย่างละเอียดต้องรออีก 45 วัน โอ้ ทำไมต้องรออ่ะ ทำไมต้องรอทำไมต้องรออ่ะ รออะไรทำรอรออะไรอ่ะ ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ระหว่างสถานพยาบาล Interfacility Patient Transfer System การพัฒนาระบบปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาลในแต่ละระยะล้วนแต่มีความสำคัญ เนื่องจากหากเริ่มมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย นั่นหมายถึงทรัพยากรในด้านต่างๆ จะถูกจำกัด และอาจเกิดความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการได้ในระหว่างการส่งต่อผู้ป่วย ดังนั้นการเตรียมความพร้อม การบริหารการจัดการอย่างเป็นระบบ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่มีมาตรฐาน ได้รับความปลอดภัย และบุคลากรมีความมั่นใจในการปฏิบัติการเออท่านครับท่านครับทางนี้ครับ คือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลายเซ็นนีมครับเฮ้ยไล่ไล่ไล่ถามไปถามไปใครไปรู้วะไม่รู้ เฮ้ย เฮ้ย Không Không Không Không Lo này Lo này là Sao đâu rồi rồi coi ăn Đâu ngoài rồi coi ăn Đâu ngoài rồi coi ăn Oh! องจะได้รู้ความจริงมันเกิดอะไรขึ้น เอกสารแค่แผ่นเดียวเนี่ยตัวหนังสือ มันจะสำคัญกว่าชีวิตคนไปได้มากแค่ไหนกันสักเชียวคะ คืออย่างนี้นะคะทางโรงพยาบาลเนี่ยก็พยายามติดต่อคุณแม่ไปหลายรอบแล้ว แต่คุณแม่ติดมือถือติดต่อไม่ได้ค่ะ คือว่าฉันเป็นแคดดี้นะคะคือกดเพราะว่าต้องเอามือถือเก็บไว้ในล็อกเกอร์ทั้งวันด้วยกันจะดูเลยกันท่านเดียว cuidar.